ก็ส่งข่าวมาบอกล่วงหน้าว่า ขณะนี้ พระเจ้าจุลนีพร้อมทั้งพระราชา ร้อยเอ็ดพระองค์เรือนพลที่มีกองกำลังแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ ออกจากพระนคร มุ่งหน้าสู่มิถิลานครแล้ว อย่าได้ประมาท สายลับรายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีให้มโหสถทราบเป็นระยะว่า วันนี้เคลื่อนพลถึงไหนแล้ว วันนี้กำลังจะเข้าแดนกรุงมิถิลานคร และวันนี้ล้ำแดนกรุงมิถิลานครมาแล้วทำให้มโหสถ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพเสด็จมาถึงมิถิลานคร ตั้งแต่หัวค่ำถือคบเพลิงนับแสนดวง ส่องมักคาสว่างสวัยไปทั่ว แล้วสั่งให้กองทัพช้าง กองทัพมา้า กองทัพรถ ล้อมเมืองมิถิลาไว้ทันที โดยรอบประมาณกำหนดทั้งสิ้นเจ็ดโยต์ขณะนั้น มิถิลานคร ถูกกลบด้วยศัพท์สำเนียงแห่งรถม้าศึกและดุริยางดนตรีเป็นต้น สว่างสวัย ไปทั่วด้วยแสงประทีปและแสงเครื่องประดับ เหล่าพลนิกายต่างส่งเสียงบรรลือลั่นคำรนร้องข่มขวัญปานประหนึ่งแผ่นดินจะถล่มทลาย คณะมนตรีแห่งมิถิลานครได้ยินเสียงโห่ร้องโกลาหลยังไม่รู้เรื่อง ก็เข้าเฝ้าพระราชา กราบทูลให้ทรงพิจารณา เสียงห่ร้องอื้ออึงมากว่าเป็นเสียงอะไร ขณะที่พระเจ้าวิเทหราชสดับคำถวายรายงานจากคณะมนตรี พระองค์ทรงคิดว่า พระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาแล้ว จึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรออกไปนอกกำแพงพระนคร ก็พบว่า เป็นจริงตามที่ทรงคาดการไว้ พระองค์ทรงตกใจ ทั้งกลัวตายเหมือนทรงเห็นมรุตยู สยายปีกอยู่เบื้องหน้า ทรงทราบชัดว่า ชีวิตของพระองค์คงจะหมดสิ้นในวันพรุ่งนี้ วูบความคิดพระองค์ทรงคิดถึงชีวิต คิดถึงพระเทวี และมหาสเวตฉัตรแล้วประทับนั่งทอดอะไรอยู่กับคณะมนตรี ส่วนมโหสถรู้ว่า พระเจ้าจุลนียกทัพมาถึงแล้ว ก็มิได้ครั่นคราม ดุดพระยาราชสี องค์อาจอยู่ในถ้ำของตน เมื่อสั่งการเตรียมรักษาพระนครอย่างเข้มแข็งแล้ว จึงขึ้นสู่พระราชนิเวศ เข้าไปเฝ้าถวายรายงานพระราชา พระเจ้าวิเทหราช ทอดพระเนตรเห็นมโหสถ มาเฝ้าก็ค่อยใจชื่นขึ้นมา ทรงดำริว่ายกเว้นมโหสถบุตรเราแล้ว ไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้ จึงตรัสว่า มโหสถลูกรัก พระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนคร ยกทัพมหึมา มาล้อมมิถิลานครไว้ กองทัพกรุงปัญจาลนครมากมายเหลือขนานับ ทั้งกองช่างโยธากองพลทหารราบ ล้วนแกล้วกล้า ฟังเสียงนั่นสิ อื้ออึงด้วยเสียงกลอง เสียงสัง และหอกดาบกระทบกัน มีธงศึกโบกสะบัด เกลื่อนกลนด้วยกองทัพช้าง กองทัพมา้าเพียบพร้อมด้วยเหล่าทหารที่มีฝีมือ แข็งแกร่งด้วยเหล่าแกล้วทหารกล้า ในกองทัพนี้ มีบัณฑิตที่ปรึกษาถึงสิบคน ล้วนเป็นผู้ฉลาดมีปัญญา ประชุมกันวางแผนตลอดเวลา และยังมีพระชนนีของพระเจ้าจุลนีเป็นที่ปรึกษาคนที่สิบเอ็ดทรงสั่งสอนชาวปัญจาลนคร นอกจากนั้นยังมีพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ ผู้ชำนาญศึกตามเสด็จพระเจ้าปัญจาละพระราชาทุกพระองค์ถูกชิงแผ่นดิน กลัวตายจึงยอมทำตามพระเจ้าปัญจาล์แม้ไม่ปรารถนาที่จะเสด็จมาก็จำต้องพูดเอาใจพระเจ้าจุลนีโอนอ่อนผ่อนตาม แล้วเสด็จร่วมทัพมาด้วย มิถิลานครถูกกองทัพพระเจ้าจุลนีโอบล้อมไว้ถึงสามชั้น พวกเราจะทำอย่างไร